สวัสดีครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับมาอัปเดตเหรียญรุ่นเจริญพรกลางสิ้นสุดการรอคอยนะครับได้เลิกวันพุทธาพิเศษจากพี่ป๋องสุพรรณนะครับปลูกเสกวันที่ 26ธันวาคมนี้ ปลูกเสกพร้อมกับเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ชุดนำเลิกด้วยนะครับ เดี๋ยวมาติดตามชมคลิปกันครับ ไม่ได้หยุดมาดูงานครับมาดูกันครับ งานคืบหน้าความคืบหน้าของเจริญพรกลาง แล้วก็ชุดนำเลิกนะครับ ชุดนำเลิกเจริญพรกลางนะฮะวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกธันวาวันที่ยี่สิบหกธันวานะครับ พบกันที่วัดห้วยด้วนนะฮะพิธีใหญ่ฮะใหญ่ที่สุด เพราะว่าเจริญพรกลางนี่ เป็นรุ่นที่สร้างพระยืนนะฮะ ที่สร้างพระยืนนั่นนะครับนะ โดยคุณประสิทธิ์พามานะฮะประสิทธิ์พามา ใบอนุญาตที่สร้างพระใหญ่นะฮะ ก็ได้ความร่วมมือกับทีมงานสะพานบุญนะครับ ทุกท่านที่ร่วมบุญมาขณะนี้บัดนี้ใกล้ได้เวลาอ่าเป็นมงคลเลิกได้รับวัตถุมงคลนะครับ วันที่ 26 เราจะนำไปพุทธาพิเศษที่วัดห้วยด้วนนะครับ โดยพิธีใหญ่นิมนต์พระ เป็นร้อยนะครับ น่าจะประมาณ 200 องค์จะสวดพิธีที่ผมลงไว้ในหน้าเพจนี้นะครับว่าพิธีสวดอะไรบ้างนะครับแต่สำหรับวันนี้เราจะมาดูงานนะฮะเราจะมาดูงานในการทำงาน รุ่นเจริญพรกลางเนี่ยนะครับพยายามทำให้ทันใช่ฮะไม่ได้หยุดเลยนะครับ ตอนนี้แพ็คลงลังก็เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเจริญพรกลางนี่นะครับกล่องสวยนะฮะแล้วก็มีทั้งหมด สำหรับสี่พิมพ์นะสาวนะพิมพ์ละสองพันเองนะครับไม่ได้เยอะสี่พิมพ์นะมีป้องอ้อยออเต็มองค์ป้องอ้อยเต็มองค์ขอบเรียบนะครับ แล้วก็เต็มองค์ครึ่งองค์ขอบป้องอ้อยครึ่งองค์ขอบเรียบนะฮะเราก็จะพยายามที่จะทำผลงานออกไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาชมนะฮะรุ่นต่อๆไปที่เริ่มลงยาอยู่นะครับ ทำกันไม่ได้หยุดตอนนี้ใครไม่ต้องโทรมาหาเจ๊สาวนะครับ เจ๊สาวจะไม่คุยกับใคร ทำงานทั้งวันต้องลงมือเองเพราะว่าจัดลงกล่องเนี่ย มันต้องสี่พิมพ์ใช่ไหมสาวสี่พิมพ์เนาะสี่พิมพ์คละกันนะฮะรับรองคุณภาพนะครับ แถมในรังนี่เอ๊ะไอตัวเจริญพรกลางนี่เราแถม แถมขี้องนะสามองใช่ไหมสามองเอ๊ะแพ็กยังอะตัวตัวแถมมีไหมเออลองเอามาดู ตอนนี้เรากำลังแพ็คให้ครบลังละร้อยนะฮะแล้วก็ซีนนะฮะเราซีนไว้หมดแล้วนะซีนแล้วก็ใส่ลังไว้อย่างนี้ แต่เราเปลี่ยนลังนะฮะเราไม่ได้เอาลังน้ำตาลแบบนี้ เราจะใส่ลังสีสีเป็นรูปหลวงปู่ยืนร้อยปีนี่นะครับ สวยงามนะครับ บางคนก็เอากล่องไปใส่กรอบนะฮะติดไว้ที่บ้านร้านค้าที่ผมเห็นราชาพยักษ์ก็ เป็นเรื่องที่ความศรัทธานะฮะเกิดความศรัทธา วันนี้ก็อยากให้ท่านแฟนเพจและ FC ทุกท่านที่ร่วมบุญกันมา ผมเป็นสะพานบุญนะฮะคนกลางก็อยากจะทำให้ดีที่สุดนะฮะที่ต้องขออภัยที่ใช้เวลาในการทำนะฮะเลื่อนก็เสกครับเลื่อนก็เสกนะครับพยายามจะเอาไปเสกพร้อมกันหมด แต่เลื่อนน่าจะออกหลังปีใหม่นะฮะก็ขอแจ้งมาก่อนเพื่อความเรียบร้อย แล้วก็เดี๋ยวดูกันนะวันงาน ผมจะเปิดให้ดูให้หมด แล้วก็เจริญพรกลางเนี่ย ปลุกเสกวันที่ 26 นะฮะพิธีใหญ่ใครว่างก็เชิญนะครับนะฮะเจริญพรกลาง อันนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับ ทุกท่านที่เข้ามาชมนะฮะ แล้วก็อยากเข้าร่วมพิธีก็เชิญนะครับ ส่วนชุดเจริญพรกลางนี่มีเจ้าของหมดนะครับสี่พิมพ์พิมพ์ละสองพันนะฮะพิมพ์ละสองพันอืมสวยงามมาก เดี๋ยวผม ตอนนี้ก็ได้สองพันแล้วเนาะ ทำตั้งขี่วัน พึ่งได้โถเอ้ย นึกว่า แน่ นี่ก็เป็นผลงานของสอ สอสอสอสอมงคลศิลป์นี่นะครับ ส่งมาช่วยกันแพ็ค ตอนนี้แพ็คสามที่นะ ฮะ ไม่ใช่ที่เดียวนะน่าจะทัน นี่เพิ่งพักไปชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมชั่วโมงหนึ่งอ่าเดี๋ยวไปดูงานต่องานลงยานะครับอันนี้ก็ให้ดูว่า รับรองว่าวันที่ยี่บหกพบกันนะครับที่วัดนะฮะใครที่จองไว้ติดต่อเลยนะครับ ติดต่อกับศูนย์จองได้เลยนะครับ จะรับกันวันไหน แต่ว่าเสกวันที่ยี่บหกเสร็จแน่นอนนะฮะ แล้วผมก็จะทำการ ส่งให้กับศูนย์จองที่จองไว้นะครับ ครบตามจำนวนที่จองนะฮะส่วนไปเสกเสกที่พระองค์ใหญ่นะฮะหลวงปู่บอกว่าให้เสกที่พระองค์ใหญ่กูอยากเสกที่พระองค์ใหญ่รุ่นเจริญพรกลางสร้างพระองค์ใหญ่นะฮะใช้งบประมาณไปก็รวมๆสามสิบล้านนะครับ ตรงนั้นนะครับ พระใหญ่แล้วก็มูลนิธินะครับราชาพยักรุ่นสามไม่มีหรอกครับทำแค่นี้ก็ทำไม่ทันอยู่แล้วครับ นะฮะใครที่ว่างนะฮะไปดราม่าที่อื่นนะครับนะไปเล่นที่อื่นนะครับที่นี่เป็นสายสะพานบุญนะครับ แล้วที่คนที่ศรัทธาไม่ชอบไม่ต้องเล่นนะฮะรุ่นที่ผมสร้างมีเจ้าของหมดแล้วนะเราก็ทำตามระยะเวลาที่ขั้นตอนในการสร้างนะครับ เพราะฉะนั้นก็มีเจ้าของหมดแล้ว ไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องถามแล้วก็ไม่ต้องมาถามซื้อผมไม่มีนะฮะเพราะเงินที่ได้มาเราก็บริจาคทำตามวัตถุประสงค์ อย่างรุ่นเลื่อนก็สร้าง โรงพยาบาลภัยสาลีนะครับ แล้วก็โบสถ์วัดโคกเดือแล้วก็โบสถ์ที่อำเภอขุขันนะฮะเพราะนั้นตามที่ลงนะครับ แล้วคอยติดตามผลงานผมนะครับ ส่วนเลื่อนชุดลุ้นนะฮะน่าจะใกล้ๆปีใหม่ไปแล้วอ่ะนะกำลังทำตอนนี้เดี๋ยวไปดูงานครับนะครับไปดูงานคะเนื้อครับคะเนื้อทุกรุ่นคะเนื้อเงินไหมอ๋อคะครับมีตามใบรายการเลย พระเนื้อนะครับแล้วก็ตัวแถมนอกลังจะแถมสามองค์นะครับ ตอนนี้ไม่ไม่ได้ชี้เป้าด้วยไปเลือกกันเอาเองเลย อันนี้ลงให้นามาดูแถมยกลังนะครับ แถมยกลังมีเนื้ออะไรบ้างเนี่ยมีเนื้อเงินค่ะ แล้วก็สามเคแล้วก็กระไรทองอ่ามีแถมยกลังมีเนื้อเงินค่ะแล้วก็สามเคเดี๋ยวนะครับนี่สามเคสวย ๆ เลย นี่นะแถมยกลังแล้วก็ชุบทองนะ ชุบทอง ชุบทองหนึ่งองค์ค้าพิมพ์เหมือนกันค่ะค้าพิมพ์นะครับ เลือกไม่ได้ค้าพิมพ์ค้าแบบค้าพิมพ์ค้าแบบนะครับ อืมเนื้อเงินหนึ่งองค์การันตีมีแน่นอนใช่ไหมใช่ค่ะอือหือสวยจังโอ้โหนี่ขนาดโอ้โหผลงานนะครับ ไม่ต้องห่วงคุ้มค่าด้วยทานินไม่ต้องอ่าเดี๋ยวไปดูนี่ดีกว่าสาว อือหือ การทำงานเราทำนะฮะเราตั้งใจทำนี่ ก็คนงานถ้าเห็นคิ้วก็ อย่า ตกใจครับเพิ่งทำฮะ ก็ยังแผลยังไม่หายนนี่นะทำกี่คนวะเดี๋ยว ดูนะเนี่ยตอนนี้กำลังใส่ นะ ฮะแพ็คจัดเป็นชุดเลยเดี๋ยวไปดู ไปดูไอ้ นี่ว่าลงยา สาว ดูลงยา ดูลงยาแล้วก็เดี๋ยวพอแล้วเออหิวข้าวแล้ววะนี่อยู่โรงงานทั้งวันเลยวันนี้ผมว่าต้องติปมันด้วยนะเนี่ยไอคนนี้เนี่ยไอคนนี้ถ้าไม่ติปมันบอกไม่เสร็จ เนี่ย เนี่ย นี่นี่น้องเจ๊สาวนะโจโจโจโจโจคน วิ่งงานนะฮะ เดี๋ยวไปดูทองคำอ่าไปดูทองคำแล้วก็ไปไปดูงานที่ลง ตรงนี้กำลังคลุดอยู่นะครับ นี่ขุดพื้นนะ เอาให้เสร็จอะไอ้นี่ตัวตัวตัวลุ้นใช่ไหมเออ ชุดนำเลิก เอาแล้ววะสนุกอ่าเดี๋ยวมาดูสาวสวยนะครับ คือผมจะใช้คนสวยทำงานพระจะออกมาสวย นะนี่ชุดนำเลิก ตัวนี้ตัวอัปก้าเนาะอัปก้าค่ะเนี่ยครับ ชุดนำเลิกก็ เดินหน้ามาคืบหน้าไปเยอะอรุ่นเลื่อนสมนศักนะครับอัปาก้านำเลิกนะฮะชุดนำเลิก เสมานะฮะลงยา ลงยา ลงยาก็จะเนี่ยครับ สวยสวยอย่างนี้เลย เด้งเด้งเลย เอ๊ะอันไหนที่ว่าเรามีลงยาด้านหลังเนี่ยครับฝีมือลงยา โดยช่างผู้เชี่ยวชาญนะฮะพอพักไปแล้วมือไม่สั่นเว้ย กินข้าวอิ่มกินข้าวอิ่ม ตัวนี้ อ๋อ รุ่นสี่ห้ารุ่นสี่ห้า นี่ครับ นี่ก็อับปาก้าใช่ไหมอืมก็พยายามจะให้ทันนะฮะ องชาติครับเรือนสมณศักดิ์ครึ่งองค์ครึ่งองค์ขอบอ๋อเลื่อนนี่เลื่อนนี่เลื่อนเนี่ยครับสวยฮะงานของสอมงคลศิลป์เนี่ยลงยาจะเป็นงานที่ละเอียดแล้วเป็นงานนวะผิวเดิมเลยค่ะนี่นวะนะครับ ผิวแบบให้กลับเองนะครับ แต่ว่าจะลงยาขาวกับจีวรให้รุ่นเลื่อนสำนักศักดิ์นะครับอันนี้ชุดชุดนำเลิกนะชุดลุ้นชุดลุ้นชุดลุ้น ก็ทำคู่กันไปครับ ก็เร่งรีบมากตอนนี้ อืมนี่เป็น ลายเสือนะฮะรูป หน้าหลวงพ่อนี่เหมือนเหมือนหลวงพ่อองค์จริงเลย ครับอืมเอา้าพอหอมปากหอมคอ การทำงานก็ละเอียดนะครับ ตรวจเช็คตลอด QC อ่าประมาณประมาณเจ็ดสิบอ่ะอ่าเดี๋ยวมาดูนี่ โอ้ยเหนื่อยอยู่โรงงานก็ไม่ค่อย มาหาเจสาวไม่ค่อยอยากกลับชอบดูการทำงานของเด็กๆอ่ะใครอยากดูอะไรอ๋อมีมีรุ่น อันนี้รุ่นเลื่อน เลื่อนสมณศักดิ์อืม นี่ตัวปะฉลุเนาะปะฉลุค่ะตัวปะฉลุเนี่ยจะต้องไปฝังเพชรนะฮะไอชุดนำเลิกอะแต่ละองค์ผมจะฝังเพชรหมดนะครับทองคำอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ฝัง ไปปะฉลุมานะครับ หนามากเลยนะฮะ น้ำหนักเนี่ย เนี่ยพึ่งเดี๋ยวพอไปฝังเพชรแล้วก็น่าจะลงเอามาลงยาขอบ นี่ฮะ เนี่ยเป็นทองคำที่ปะฉลุนะสามชิ้นนะฮะดูนะครับขอบเนี่ยปะฉลุหนามากนะแล้วก็บัตรกีเด้งๆเลยครับสวยมากนะฮะเป็นผลงานที่ทางทีมงานสะพานบุญนะครับ เอพุทธศิลป์และป๋องสุพรรณการันตีนะครับนะฮะสร้างสร้างสารรค์ผลงานนะครับ เหรียญให้สมที่กับเเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นเหรียญที่สำคัญของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะฮะพระราชมงคล วัชราจารย์ นะฮะเป็นพระอริยสงฆ์ห้าแผ่นดิน นะฮะแล้วก็อายุร้อยกว่าปี นะฮะถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แคว เพราะนั้นเราทำเหรียญวัตถุมงคลของท่านทุกเหรียญที่ออกมา จะต้องเชิดชู แล้วก็ฟาร์ม งด งามทรงคุณค่าในอนาคตของหลวงพ่อพัดนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นนะฮะสายที่เล่นเนี่ยนะครับอย่างกับ ตัวครึ่งองค์เนี่ย ผมก็จะฝังเพชรอย่างเงี้ยครับเนี่ย เม็ดใหญ่ๆ เลยห้าตังค์นะสี่ห้าตังค์ห้าตังค์ห้าตังฮะ เพชรเนี่ยจะฝังห้าตังค์นะฮะ แถมให้ นี่ก็คือการันตีเนื้อทองคำนะฮะ ชุดนำเลิกนะครับ สร้างจำนวนลงยานี่น่าจะสองร้อยห้าสิบใช่ไหมไม่ลงไม่ลงยาน้อยมากห้าสิบมั้งอืม นี่ นี่คุยพื้นนะคุยมือนะฮะนี่ยังไม่ได้ ลง ยานะครับ ก็สวยดีเหมือนกันนะ แบบนี้นะ แต่ ต้อง ต้องลงยาให้ครับ ลง ยาแดงนะครับ อันนี้ ลง ยาแดง ตอกโค้ดตอกเลขด้านหลังนะฮะนี่ครับไข่ ลง ยาร้อยห้าห้าอ๋อไข่ลงยาหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเหรียญนนะ ฮะ จะตอกโค้ดนี่ครับนำเลิกนะครับ แล้วข้างหลังจะเขียนบนพัดยศเป็นอายุยืนนะฮะเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่านะฮะอันนี้ก็คืบหน้ามาได้เยอะ เยอะแล้ว ส่วนเหรียญนนี้อ่ะเหรียญนนี้หลวงปู่พัดได้อนุญาตให้กับนรตรุ่นสี่ห้านะครับ ก็จะเข้าพิธีเสกพร้อมกันนะครับ นี่แค่ 399 ชุดเท่านั้นเพื่อนำนะฮะทุนไว้เป็นสวัสดิการของรุ่น 45 นะครับช่วยผู้ที่ขาดหัว หัวหน้าครอบครัวนะฮะเสาหลักของครอบครัวเนี่ยก็จะส่งลูกนะครับเขาให้เรียนให้จบนี่ก็เป็นกองทุน อันนี้หลวงปู่เห็นว่าเป็นความสำคัญ ก็แล้วส่วนหนึ่งก็จะถวายหลวงปู่ด้วยนะครับวันที่ 26 อันนี้เป็นของรุ่นพิเศษของรุ่น 4 5 ที่เขาขออนุญาตหลวงปู่นะฮะแต่เราก็มาดำเนินการเป็นผู้ควบคุมดูแลให้เฉย ๆนะครับ ก็ใครที่ยังไม่มีจะสั่งจองก็ติดต่อได้ตามเพจที่ลงไว้นะฮะ เบอร์โทรของอนอรตอรุ่น45นะครับฝังเพชรด้านหลัง พัดยศสวยงามมากนะครับ นี่ลงยาราชาวดีนะครับ เนื้อทองคำมีแค่ 399 ชุดเท่านั้นนะครับ แล้วก็จะแถมชุดอุปถัมภ์5องค์5องค์ที่แถมก็จะเป็นเนื้ออาบาก้าซาตินลายธงชาตินะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ คือเป็นรูปตอกโค้ดโล่ตำรวจนะครับ ด้านหลังนี้เป็นรุ่น45นี่นะครับตอกอยู่ตรงด้านนี้นะครับ เป็นรุ่นพิเศษที่เขาได้รับอนุญาต แล้วก็จะมีลงยาต่างสีกันนี่นะครับลงยาขอบลงยาสังกตินะครับอัปกาทั้งหมด 5 องค์นะครับ แถมในทองคำนะครับจำนวนราคาเท่าไหร่นะแสนสองเนาะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับ สร้างแค่สามร้อยเก้าสิบเก้าชุดปลุกเสกวันที่ยี่บหกนี้นะครับ จะแจ้งให้ทราบ นี่อะไรเอ่ย ที่วางทีนี่คนก็อยากรู้นะเนี่ย แต่ยังไม่ได้เปิดนะอันนี้ก็ทำรูปแบบอ๋อ นี่เป็นเม็ดแตงโอ้โหเม็ดแตงนี่สวยจริงๆ สร้างแค่ 599 หลัง เวลามันน้อยมาก เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เปิดกะว่าจะออกเจริญพรกลางก่อนนะครับ แล้วก็คอยติดตามผลงานนี่เป็นของติ้งโนตนะครับ ได้รับอนุญาตจากหลวงปู่คุณติ้งโนตเอ่อแปดริ้วอะฮะได้รับอนุญาตจากหลวงปู่ เพราะว่านี่เขาทำ ยังไม่มีใครทำนะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อนาโนแบ็กนะครับ หน้ากากชุบด้วยนาโนเหมือนกันค่ะชับนาชุบนาโน ส่วนชุดนี้ที่ไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบเป็นชุดนำเลิกมีร้อยเก้าสิบเก้าชุดเท่านั้นนะครับ ใครที่มี ก็เตรียมติดตามผลงานของคุณติ้งโนตนำเงินซื้อลิฟต์นะครับอ่าสิบจำนวนสิบท่านนะครับ ขึ้นลิฟต์สามชั้น สวยงามมากนะ ชุดนี้เป็นผลงานของออกแบบของเกสาวจัดนะครับสีสัน โอ้โห สุดเลยครับ ไม่ตัดปีก อันนี้ตัวแถมนอกลัง ยังไม่มีเนาะค่ะไอ้ที่นี่ไม่มี อันนี้นี่นี่แถมนี่นี่แถมนอกลัง โอ้โหไม่ตัดปีกตอกเก้ารอบลายธงชาติ สวยงามมากฮะ นี่ชุดลุ้นนะฮะชุดลุ้น ชุดลุ้นก็มีมีนาโนแบ็กด้วยเนี่ย อือค่อยๆชม กันไป นี่แหละผลงานสะพานบุญทีมงานสะพานบุญนี่ ของคุณทิ้งโน้ตเขานะครับ เพราะหลวงปู่อนุญาตให้สร้างลิฟต์ขึ้นมหาเจดีย์ที่วัดห้วย ด้วนนะครับทิ้งโน้ตเป็น เจ้าพรามก็สร้างรุ่นนี้ขึ้นมา 599 หลังเท่านั้นนะครับจำนวนจำกัด สวยงามนี่ทองคำทองคำต้องลงยาด้วยนะครับเนี่ยเนี่ย เอ๊ทองคำเราเราลงยาแดงค่ะ ทองคำเนี่ยสวยเลยครับ ลงยาแดง หลังพัดยศหลังพัดยศก็น่าจะลงด้วยนะะลงหลังพัดยศนี่ก็คือเป็นผลงานที่ที่เราทำนะฮะเราก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับ ใครที่รอได้ก็จองครับ รอไม่ได้ไปเล่นรุ่นอื่นนะฮะเยอะแยะหมดเลยนะครับ การสร้างพระต้องใช้เวลาในการสร้างที่ผมบอกไปแล้วนะบางคนก็นะครับ ก่อนจองก่อนตัดสินใจนะฮะ ไม่มีการบังคับแล้วก็ผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้นเป็นการร่วมบุญกันนะฮะ เป็นสะพานบุญนะฮะ ของสายป๋องสุพรรณการันตี ทีมงานสะพานบุญ เอพุทธศิลป์ เพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ย ผมต้องให้ออกมาให้ดีนะ ให้สวยงามแล้วก็มาตรฐานแล้วก็ส่งคุณค่า ชมของนอตรรุ่นสี่ห้าอีกครั้งอ๋อนอตรรุ่นสี่ห้าได้ครับ เดี๋ยวชม มัน โอ้โหมีคนขอชมเยอะสวยมาก แต่ไม่เหมือนกัน นะฮะ ไม่เหมือนกับชุดนำเลิกของรุ่นเลื่อน นี่รุ่นรุ่นนอนอรอตอรุ่นสี่ห้าเนี่ยเขาจะลงระยาราชาบดีทองคำก็จะหนักประมาณยี่ไม่ต่ำกว่ายี่ยี่สองกรัมยี่สามกรัมอยู่ประมาณนี้ฝังเพชรนะครับด้านหลังเนี่ยก็เป็นสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะฮะแล้วก็ต่อโค้ดอ่าโล่ตำรวจรุ่นสี่ห้าแบบนี้ครับโค้ดทั้งหมดหกตัวนะฮะต่อ ทำแค่ 399 ชุด ถือว่าเป็นเป็นการกุศลนะครับชุดนี้เป็นการกุศลนะฮะ ใครชอบเล่นนะครับ ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับ ไม่ไม่ต้องเล่นเพราะว่าพระของหลวงพ่อพัดนะฮะดีทุกรุ่นดีทุกทีมงานที่สร้างนะฮะเลือกเล่นกันเอานะฮะต่างความคิดต่างแบบนะฮะต่างการออกแบบแต่ละรุ่นนะครับ เป็นเอกลักษณ์ทุกคนที่เป็นทีมสร้างเนี่ย เอาเงินไปทำบุญที่วัด ทางนั้นนะฮะถวายหลวงปู่กันทางนั้น ถือว่าเป็นการการกุศลร่วมบุญกันนะฮะนี่จะแถมห้าองค์นะฮะจะมีรุ่นนอตรรุ่นนรตอสี่ห้าเนี่ยจะแถมห้าองค์จะมีเนื้ออับาก้าซาติน ลงยาธงชาติหนึ่งองค์ แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงยานะครับ ลงยาทั้งหมดอีกอีกอีกสี่องค์ รวมเป็นห้าองค์นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูแบบนี้ครับ สวยๆเลย นะ สวยจริงฮะไม่เหมือนกับชุดลุ้น ไม่เหมือนกับชุดนำเลิก ของผม นี่ หลวงปู่ได้อนุญาตให้รุ่น4ี่ห้าสร้าง นะฮะ เพื่อนำเงินเป็นปัจจัยในการเป็นกองทุน นะฮะ ของออตำรวจที่เสียชีวิตที่ขาดเสาหลักของครอบครัว นะฮะ เพื่อทำประโยชน์นะจริง ๆ แล้วก็เป็นเรื่องดีนะฮะเป็นเรื่องดีแล้วก็จะเสกวันที่ 26 เหมือนกันพอเจ๊สาวบอกลงยาเสร็จทันทุกอย่าง เราทำงานนะฮะเราก็ให้ต้องการให้ออกมาให้ดี ตอนนี้เม็ดแตงให้ดูฮะให้ชมกันเล่นๆนะครับ ยังไม่ได้เปิดจองใครทางนั้น จะต้องออกเจริญพรกลางก่อนนะครับปลุกเสกวันที่ 26 ตามที่ผมลงนะครับ ใครว่างก็เชิญนะครับแล้วจะมีปลุกเสกพุทธาพิเศษพระนะครับครั้งยิ่งใหญ่นะฮะครั้งยิ่งใหญ่ จริงๆ เพราะว่าใช้พระเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยองค์นะฮะที่จะสวดแล้วก็เลี้ยงพระเพลสวดมนต์เสร็จจุดเทียนชัยนะครับ9โมงนะฮะ 9้าโมงเก้านาทีหลวงปู่พัดนะครับ เพราะฉะนั้นก็กราบเรียนเชิญนะครับกราบเรียนเชิญท่านใดที่อยากจะเข้าพิธีนะครับ ผมเก็บของพี่ปองโอ้โห คุณวินัยสง่างาม ขอบคุณมากนะครับ ที่ให้กำลังใจนะครับขอบคุณนะครับ ทุกท่านเลยนะครับ ผมทำงานเนี่ยเรียกผมไปทำนะฮะผมไปช่วยทำไปควบคุมการผลิตการดูแลให้สวยงามออกมาแล้วก็ถวายเงินก่อนทุกรุ่น ไม่เคยทำพระเสร็จแล้วก็ถวายเงิน ถวายเงินให้ทำ หลวงปู่อยากทำอะไรดำริทำอะไรนะครับทำเลย อย่างล่าสุดเมื่อวันที่8เนี่ยไปรับตึกออุบัติเหตุนะครับโรงพยาบาลหนองบัวเสร็จแล้วก็ต้องขอขอบคุณผออนะฮะที่ให้เกียรติได้เชิญไปเปิดนะฮะกับหลวงปู่เมื่อวันที่8นะครับ รุ่นนอรอตอนี่เดี๋ยวผมจะลงไว้ติดต่อเบอร์เลยนะครับ เพราะว่าผมเองเนี่ยสั่งจองโดยตรงกับทาง ประธานรุ่นแล้วก็ทีมงานของรุ่นนรต่อ45 เขาจะลงเบอร์ไว้ให้ แล้วก็มี QR code สามารถจองได้แต่มีน้อยมากน่าจะหมดนะครับ ลองดูผมได้ข่าวว่ามีคนจองเยอะแล้ว เพราะว่าเป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งและเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของของรุ่นนะครับ สวยทุกรุ่นขอบคุณมากนะครับ ทุกท่านเลื่อนสมรรถชุดนำเลิกออกปีนี้นะครับเสกปีนี้แหละครับเสกวันที่ 26เนี่ยครับถ้าออกทันจะออกให้เลย แต่คิดว่า จะออกเจริญพรกลางไปก่อนเพื่อจะไม่ให้ทับกันเพื่อให้มีเวลาในการจำหน่ายจ่ายแจกพระ แต่ได้แน่นอนนะครับยังไงก็เป็นของฝันปีใหม่กับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ที่ได้สั่งจองไว้นะครับ ส่วนท่านที่ชอบนะฮะในสายบุญของผมเนี่ยก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับก็สิ่งใดที่นะครับอาจจะล่าช้าไปบ้าง สิ่งใดที่อาจจะไม่ถูกอกถูกใจบ้างก็ต้องขออภัยนะฮะเราตั้งใจจริง ๆ เพราะเป็นการ ทำบุญแล้วเป็นการกุศลทุกอย่างที่เราทำตั้งใจทำนะฮะส่วนจะเล่นกันแพงเล่นกันถูกนี่ผมไม่สามารถไปกำหนดราคาได้นะครับ เพราะฉะนั้นในการสั่งจองผมจะเขียนไว้เลยเห็นไหมเขียนไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับ ไม่มีการบังคับไม่มีการผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้นก่อนจองต้องตัดสินใจ เพราะณวันนี้ที่ผ่านมาเราก็ออกให้ไปหมดแล้วทุกรุ่นตอนนี้มาถึงรุ่นเจริญพันธ์กอเจริญพรกลางออกแล้วก็ถือว่า นะสมนาคุณให้สมคุณค่ากับการที่รอคอยแล้วก็ที่ผมทำผลงานออกมานะครับ ที่ช้านี่ก็คือ เหรียญที่เสียเนี่ยผมตีใหม่แล้วมาให้เจ๊สาวลงยาปวดหัวเหมือนกันงานนี้ ถามเจ๊สาวสิเนี่ยเนี่ยทำงานทั้งวันเลย เป็นไงสาวสวัสดีค่ะเออเล่นอยู่ค่ะตอนนี้เล่นอยู่คือคือมันเราต้องออกไปให้ดีนะครับ เพราะนั้นเจ๊สาวก็ต้องขอบคุณเจ๊สาวสอมงคลศิลป์นะครับ เป็นทีมงานที่ผมไว้วางใจในการทำงานพระเครื่องทุกองค์ที่ออกมาเนี่ยลงยาเนี่ยได้งดงามแล้วก็สวยงามมาก เพราะฉะนั้นก็ทุกขั้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันมานะครับก็ขออนุโมทนานะครับ ขอความสุขความเจริญยังมีแก่ท่านและครอบครัวนะครับให้หลวงปู่พัฒช่วยหนุนนำนะฮะให้ครอบครัวท่านนะฮะสมหวังทุกประการคิดสิ่งใด เพราะว่าหลวงปู่อายุร้อยกว่าปีเราช่วยกันทำนะครับช่วยกันสร้างสรรค์ นะครับช่วยกันสร้างสารรค์นะครับ กำลังทำงานเนี่ยเราก็ตั้งใจทำนะฮะตั้งใจทำ เจริญพรกลางเป็นคิวของเจริญพรกลางอยู่แล้วครับเขาออกก่อนอยู่แล้วนะครับ แล้วก็รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ก็ออกตามนะครับ ก็เท่านี้เองแล้วก็ส่วนรุ่นเม็ดแตงเดี๋ยวต้องรอคุณเต็งโน้ตนะครับ ผู้จัดสร้างเขาประกาศนะฮะประกาศสั่งจองนะครับ ก็รอติดตามกันนะฮะ ผลงานดีๆ อย่างนี้แล้วก็เป็นงานบุญนะครับ ร่วมกุศลด้วยกันนะใครไม่ชอบอย่าเล่นเลยนะครับ ไม่ต้องเล่นไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาสนใจผ่านได้เลยนะไปเล่นรุ่นอื่นนะครับ หรือว่าที่วัดก็มีจำหน่ายนะครับ มีหลายรุ่นนะไปที่วัดทวยด้วนก็เช่าจองได้เลยเงินเข้าวัดหมดนะครับ ไปเลยนะฮะส่วนรุ่นที่ผมทำเนี่ยก็จะมีอ่า มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการทำของทุกรุ่นนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจ และเป็นกำลังใจมาตลอดมานะครับนะครับส่วนที่ท่านที่ไม่เข้าใจหรือไม่ชอบไม่ถูกอกถูกใจนะ ไม่ต้องเข้ามาเลยนะครับ ไม่ต้องเข้ามาเล่นแล้วไม่ต้องเข้ามายุ่งนะฮะไปเล่นที่อื่นนะฮะมีกองทรายก็ไปเล่นกองทรายเลยนะครับ ไม่อยากจะไม่อยากจะว่านะครับ ใครดูสิครับที่ว่าว่าผมเนี่ยไปหมดแล้วครับ มียอดลมมั่งอะไรมั่งสร้าง มั่งสร้างไม่เสร็จมั่งของเราทำเสร็จนะฮะวัตถุประสงค์เราชัดเจนนะฮะแล้วพระขอบอกเลยนะครับ ทุกรุ่นทีมสร้างทุกทีมที่มาสร้างที่หลวงปู่พัดอนุญาต ดีทุกรุ่นครับดีทุกรุ่นเพราะเป็นหลวงพ่อองค์เดียวกันเสกด้วยหลวงพ่อองค์เดียวกัน เพราะฉะนั้นก็แนะนำเลือกเล่นนะครับ ส่วนของผมเนี่ยมีเจ้าของมาแล้วคุณไก่นครสวรรค์ผมชอบทุกรุ่นของพี่ป๋องโอ้ขอบคุณมากนะพี่ไก่ ของพี่ไก่ก็สวยเป็นรุ่น อ่าหันข้างค่ะอ่าสัตตาอะไรนะลืมหรือสัตตาจาร์เอ่อเหรียญแกะ เหรียญแกะได้สวยมากของพี่ไก่ เนี่ยก็มีคนสั่งจองรู้สึกว่าจะหมดแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ชี้แจงให้ฟังนะครับ พบกันวันที่ยี่หกนะครับยี่หกธันวา สัตตามงคลทรัพย์อ่ารุ่นสัตตามงคลทรัพย์นะฮะของพี่ไก่นครสวรรค์สร้างน้อยนะฮะแล้วสวยงามมากอขอรูปนะขอรูป รูปสีแดงอ่า นี่ครับก็ฝากไว้อีกรุ่นนี้ของพี่ไก่นครสวรรค์นี่ครับสัตตามงคลทรัพย์สวยจริงๆนะฮะแกะโดยช่างบิ๊กนะฮะช่างบิ๊กลงยาใครหรือเปล่า เจ๊สาวอีกแล้วนี่นะครับเจ๊สาวเป็นคนลงยานะครับคุยพื้น สวยงามมากนี่ สัตตามงคลทรัพย์ของพี่ไก่นครสวรรค์ก็ฝากไว้อีกรุ่นหนึ่งนะฮะส่วนรุ่น EOD EOD EOD เขาก็ใครช้าก็รีบติดตามหา ยอดได้เลยนะครับ EOD ก็สร้างน้อยไม่เยอะนะครับ สวยงามทุกรุ่นของอทีมงานสะพานบุญเอพุทธศิลป์หรือเอถุงเงินนะครับตอนนี้ก็ทำออกมาทุกรุ่นนะฮะออกมาแล้วก็มีวัตถุประสงค์ชัดเจนนะฮะชัดเจนเลื่อนออกเดือนไหน เลื่อนออกเดือนไหนเลื่อนเราไปตาม ามลำดับออกจากเรือ์พรกลาง ก่อนครับ น่าจะปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่แล้ว แต่ว่า เสกนะครับ เอาไปเสกนะครับ วันที่26เสกเดี๋ยวจะเปิดให้ดู นะรุ่นเรือนสมณศักดิ์ ชุดนำเลิกก็สวย รับรองคุณภาพแน่นอน คุ้มค่า นะฮะคุ้มค่าเพราะเราทำปะฉลุนะครับ ชุดปะฉลุก็ สวยงาม นะคุ้มค่านะครับไก่หน่อย ชมงานพี่ไก่หน่อยค่ะโอ้โหชมงานพี่ไก่เน่ยของเราไม่มีมีอยู่นี่ยังไม่มีเขาเสร็จไปแล้วครับเขาเสร็จ เขาเสร็จไปแล้วนะของพี่ไก่เขาเสร็จไปแล้ว เมื่อกี้ให้ดูรูปนะครับเตรียมเสกค่ะเตรียมเสกผมจะชวนมาเสกด้วยกันวันที่ยี่หกไม่รู้พี่ไก่ จะว่างไหมหรือเขาเสกไปแล้ว ขอบคุณ พี่ไก่ไปไงอ่ะพี่ไก่นครสวรรค์มาเสกได้ไหมวันที่ยี่หกเนี่ยอะไรนะสัตตามงคล มงคลทรัพย์ อืมราชาพยักหมดอย่างหมดไปแล้วครับ ราชาพยักโอ้ยหมดไปนานแล้วครับออกออกไปไว้กี่เดือนแล้ววะเนี่ยนะครับ พิธีใหญ่ครับไม่ต้องห่วงครับเข้าไปดูนะครับ ทานฟรีทั้งวันนะฮะเราจะมีโรงทานให้เดี๋ยวจะสั่งอาหารเนี่ยไม่ได้สั่งเลยพูดถึงนะฮะโต๊ะจีนก็จะสั่งไปเลี้ยงพระเพนนะครับพระก็ประมาณสัก 200 องค์เที่ยวนี้นะฮะแล้วก็พิธีสวดผมลงไว้ที่หน้าเพจนะครับ พิธีสวดอะไรบ้าง ใครที่สนใจอ่านเลยนะครับ ด้านบนที่ผมแปะไว้ให้นะฮะที่วัดห้วยด้ววันที่ 26 นะครับอ้าววันนี้ก็หอมปากหอมคอสำหรับชมวัตถุมงคลสวยงาม ที่จะส่งคุณค่ายกย่องเชิดชู พระราชมงคลวัชราจารย์ หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะฮะถือว่าเป็นอริยสงฆ์ห้าแผ่นดิน อายุร้อยกว่าปีนะครับ เทพเจ้าแห่งความเมตตา เพราะฉะนั้นคนที่ศรัทธาเลื่อมใสหรือใช้วัตถุมงคลของท่าน ก็ขอให้ทุกท่านนะครับ จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกท่านสำหรับวันนี้ ขอทุกท่านโชคดีครับ สวัสดีครับ